เดี๋ยวชิค่อยๆ เล่นไต้ไม่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเล่นแบบไต้ขึ้นไปชิวๆ เนาะเมื่อนี้ไม่ได้เล่นสูตร ตัดไม่เนาะค่ะ แต่ว่าเป็นไต้ไม่ธรรมดาแบบ ธรรมดาเลย เออยังว่ากัน โอ้โหไว้เขาโคตรไหลมา เออ โอ้โหทางท้องเขาแล้วค่ะ บวกมาร้อยยี่สิบบาท โอเคสองร้อยแล้วไปปั๊บไม่ก้อนแล้วค่ะ เป็นสิบบาท เออ ไปสำหรับผู้ใดที่พ่ได้กดติดตามนะคะหนูนะคะขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับช่องรักปันสล็อตนะคะ หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอนแล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะโดด โอ้โหมาละค่ะ โดดละค่ะ เฮ้ยพวกเราขอแบบแถวนึงได้ไหมขอคูณสิบเลย เอาทางมาทางมาทางมาทางมาคูณสิบคูณสิบโอ้โหบอกเข้าให้ จังไหน มาเ่ยเออ เอาซองมา ขอคูณสิบเนี่ยเต็มแถว โอ้โหบอกมาให้ยังก็ได้มาเลย เออ มา ขอคูณสิบเต็มแถวโอ้โหขาดอันเดียว โอ้โห เสียดายค่ะ เมกาวินซี่ร้อยห้าสิบบาทพลาดได้ยังไงเนี่ยแค่อันเดียวเองไปค่ะยี่สิบบาท โอเค ใส่ซิปไปที่เก้าเนาะค่ะ เหรียญออโต้ซิป ดันไปเรื่อย ๆ เนาะ โอเค อย่างวะบล็อกเข่าเลย เออ วายมา โดด โดด โอ้โหไม่โดนไหนสภาพ โอ้ โอ้ โอ้บล็อกเข่าเลย ไปติดไหมค่ะไปเน่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชื่ออย่างเนี้ยเออ ก่อนท้องเขากว่าสิเขาไห้ซปเปอร์แมกาวินมาค่ะหนึ่งพันบาท เกือบเบิร์ดสภาพ โอเค ปั๊บใหม่เลยเนาะค่ะดันสูงแมงเล็ก มาสิบไม่เท่าเก้าเนาะค่ะ เออ เอาเอาโอ้โหนึกว่าจะสิบว่าเขา เออ ทองมาค่ะ โอเค 800 บาท ไปเร็วๆเลยมือนี้โอ้โหสภาพ ไปต่ออีกสิบไม่โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โหเอี่ยงวะเนี่ยเข่าฟองไมุ่ดทใช่บอกย่างดูดเลยโอ้โดดโดด โดนโอ้โหว่าโดนอะไรเออ ไว้เขาไว้มาได้สมค่ะ โดด โอ้โหว่าโดดว่ะอย่างวะเนี่ย ไปให้อีกชิ้นไม่โอ้โห สภาพ โดดได้ไหม โอ้โหว่าโดดอีก จักรอบหรอวะเนี่ย เออ ได้ฟอง โดด โดด โอ้โห โอ้สงสารเจ้าของเราตอนนี้ เหลือห้าร้อยค่ะ โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โหเม่งว่ะเป็นอย่างไว้คือว่าตรงล็อกก่อนท้องว่ะน่าจะได้คืนเลยนะมังหันเออ ไป เป็นอย่างเล่นแล้วหูสึกเหนื่อยว่ะ เลนแล้วหูสึกเออโอ้โหกลัวจิเข่าล็อกก้อนท้องมาแล้วค่ะ ้อนท้องเข่าพันหกเออ ดันขึ้นมา คืนแล้ว โอ้โหว่ามุึงสิขึ้นไหนกูได้นะสภาพ จนจะเบิดแล้วอรอ ไปหาปรับใหม่เลยสิบบาท สร้างมันเบิดกระสร้างมันมาที่เนี่ย เริ่มหุนหวยแล้ว โอ้โห อุตส่าห์หนีมาเล่น เกมงัวมือเดียวนึง เออ ให้มันได้แน่เถอะหนึ่งพันหกร้อยบาทเนาะค่ะ ยังวะ โหบ่เขาสภาพ ไปชิปไม่เนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะขอ ฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะเออ หากคุณชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะไปโอเค โอ้โห มาถึงเอาคนเลยว่ะก้อนท้องเข่าเนาะค่ะ 2,400 บาท เฮ้ย ได้ยูสี่พันแล้วมาโอ้โหเออซองมาซองมา ช่างไรโดด โดด โดด โอ้โหมาละค่ะ รอบที่สอง รอบที่สอง กว่าสิโดดไทยสภาพเอี่ยงวะแถวหนึ่งโอ้โหสัอืมเว้ย ไว้ตัวเดียว ไป สิบไม่คุณหวยว่ะ อยากสิดากับบุโหสิดาเอี่ยง อโหอุตส่าห์นี้มาเล่นได้มือนึง เป็นยังสี่เหรอเดี๋ยวสิกลับไปเล่นโลมาคืนแล้วค่ะ สภาพบ่หนารักเลยอะอ้บ่หนารักเลยบอกคือเก่าแล้ว เออ เปลี่ยนไปแล้ว เออสมมาโอเคไว้เหรอเออมา โห เขาแบบซีักสามซีรอบติดต่อกันเซาเลนเลยมาโอ้โหปั๊มไปสูเลยมาน้ำค้านละสองร้อยเนาะค่ะไป เออ เออโอ้โหเห็นมันมาส่เนี่ยหกพันบาทเนาะค่ะ ล้างที่แบบกับหุนหวยนะ เนี่ย อันนี้คือเริ่มใจหอนแล้ว เริ่มหุนหวยอีหลีแล้ว เออะโพกเขาสวย โอเคไปขออีกสิบไม้ก็แล้วกัน เหลือ่องใดแห่งหัวหอน โอเค เออไว้มา เออบ่ได้อย่างเลย สภาพ ไป โอ้โอ้โอ้โหโอ้โห โอ้โห เข่าจะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเออ ก่อนท้อเข่าได้มาสองพันสวยสมเข่าค่ะหาร้อย ไปยังต่อชีวิตได้อีกอยู่ โอ้โหยาวายาวาสิบไม่บ่เข่าเลย โอ้โหสิบไม่บ่เข่าเลย เอาเอายาวาเอาเออ ไว้เต็มช่อง โอ้ หสิบไม่เขาไม่เดียว ย่างดูด โดด โอ้โหม้วนนรกที่หลีนะบ่เขาเลยบ่เขาเลยเห็นปะบ่เขาเลยบ่เขาเลย เฮ้ยสองพันสุดท้ายค่ะ เบิร์ดดีกับเซาแล้วบ่เล่นแล้วลำคาญว่ะ เออ สมมาโอ้โหก้อนท้องเขา สมเขาสภาพ เออ อ้าว เรียบร้อยยังเหลืออยู่ดีนะมันยังไห่ต่อชีวิตอยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออ เอามีอีกบ่ โอ้โหสภาพอ่ะสองพันสุดท้าย เบิร์ดนี่กับเซา ไป เออสองเข่าค่ะ เอาเอาเอาเอาเออ เข่าร้อย บอบอให้กูอีกไปอีกสิบไม่มันเป็นยังไงเฮ้อโอเค เขามาต่อชีวิตไห้ก็เออสมมา พอ โดด โดด โอ้โหบาโดดอีก สภาพ มาเน่ว่าเขาอีก ยังอีก ยังอีก ยังอีก โอ้โห เหลือสามพันไป อีกสิบไม่โอ้โอ้โหกระโงเออก้อนท้องเขาเน่โอ้ จักอีหยังดอก มาเซาเลนแล้วค่ะบวกมาหกพันบาท อนุนะเอาซัมนี่กันแล้วกัน เบิร์ดเดี๋ยวเบิร์ดออโต้ก่อนเซาเลนเบิร์ดออโต้นี่เซาเลนแล้วค่ะ เออสมเผาโอ้โหสภาพไดมาร์เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแล้วค่ะอย่างวะ เคยเป็นแบบเล่นไปเล่นไปเราจมทุนเอี่ยงสี่บอ